ก็ขอกัาบพ่อแม่พี่น้องอยู่ในเกมซิมซิตี้เปล่าจะไม่ได้แล้วผมก็อ่านภาษาอังกฤษไม่เก่งซะด้วยสิ โอเค วันนี้จะมาทำอะไรดีตกปลาไหมวันนี้เราจะมาทำ ทำงานกันดีกว่าไหม โอ้ยสมัครงานไหมแต่ว่าสมัครไม่ได้แหม ถ้ามีเสียงรบกวนก็ขออภัยนะอี่ผมไม่มีไมค์อ่ะ คือกว่าจะสมัครได้แต่ละครั้งนี่สมัครยากมากเลย ผมเคยสมัครมาก่อนนะครับเนี่ยบอกเลยว่าผมเคยสมัครมาก่อนนะแต่ก็สมัครไม่ได้มันมันอะไรก็ไม่รู้ จะจะแปลว่าทำบริษัทขึ้นมาเองก่ตั้งบริษัทกับตาิด ก็ขออภัยกับเสียงด้วยนะครับ โอเคต่อเลย จะไปที่ไหนกันดีนะ อันนี้คืออะไรวะสรุปคือไม่เคยมามาก่อนนะลองเข้าดู ลองเข้าดู จะได้รู้ นี่มันอะไรเนี่ยเอาละมาทางนี้ มีทางไปต่อนะเนี่ยนะผมแค่เกินสิบนาทีไม่ได้นะโอ้นี่เหรอ ด่านอะไรวะตอนนี้เรือผวอยู่มุมมุมเฮ้ย เฮ้ย นี่ด่านไ้วะ ดูครับดูครับ นี่อะไรครับเลื่อนลงไปอ่านก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว อันนี้ขึ้นก่อนน่ขึ้นได้อยู่ชิบหายแล้วกูโอเคก็อยู่แบบนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับสีนึงอะไรวะเปิดปรก็ได้ไหมไปด้วยไปสิไปสิ ปุ่มเพื่อเปลี่ยน สีปุ่มทั้งหมดให้เป็นสีแดงมันวนกันเลยนะวนกันอีกละต้องกดตรงนี้โอ้โหตรงนี้โอ้โหกดแดงกดแดงมีเขียวก็ไล่ ไงดีเนี่ยโอ๊ยต้องเป็นสีเขียวหรือสีแดงเนี่ยเฮ้ยผีมาแล้ว แล้วกูต้องเสียพลังงานสีเพื่ออะไรเอ้ย สียงดังตอนเลาอัคลิปเว้ยแล้วถ้ามีเสียงอะไรก็ผมก็ขออภัยด้วยนะครับทางนี้ยังจะดีกว่าไอ้วงวงนี่คืออะไรขึ้นบันไดไปได้ไหม มาด้วยกดมาดิมาดิโอ้โหกูเสียพลังงานไฟฟ้าปีเลยเนี่ยเสียฟรีเลยทำไมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหกูเสียฟรีเลยมันต้องทำยังไงวะเนี่ย ฟ้าขายเลยนะเนี่ยออกออกออกมาล็อกไปล็อกเลย กลัวาขออภัยนะครับโอยแล้วแล้วครับเนี่ยดูสิีเออะไรก็ไม่รู้ นำทางไปสู่ยมโลกคืออะไรวะนำทางไปสู่ยมโลกมีถังแอบมากมายไม่ทำอะไรก็ไม่รู้ไม่เคยปรัสวิตทั้งสี่อัน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ในช่องท้าย นี้ได้แล้วเหรอ ได้แล้วแหละทำไมไปด่านต่อไปแล้วมันว่างแหมว่างจะไม่มีอะไรทำเลยหรือว่างแล้วผีไม่เหลือ สวยนะเนี่ยห้องนอนใครวะเนี่ยห้องนอนผู้หญิงหรือเปล่าเนี่ย คล้ายๆห้องนอนผู้หญิงมองว่าอีกละทางนี้ล่ะห้อางถ้าเสียงพัดลมก็หอนนเหมือนนี่จะมีผีเลย นะครับ วันนี้ผมก็มาอยู่ไม่ใช่วันนี้สิ เมื่อกี้เนี้ยคือว่าเกมอัดมันเด้งเองไงเออมับรองสองเล่นได้เล่นรอที่ไหน ก็ก็เดี๋ยวเราไปคุยกับน้องเขาก่อนนะ น้องหรือพี่ก็ไม่รู้ฮะก็ ก็เล่นลองไง ก็เล่นลองไง ก็เล่นลองไงก็เล่นลองไงครับ โอเค มาต่อกันเลยครับเขามีเสียงรบกวนขออภไอพวกนี้มันเล่นในห้องเนี่ยถ้าไม่ใช่ห้องอีก แล้วไงต่อ ทำไมไม่ตอบทุกทีวะเนี่ยฮะ มีชู้หรือไงวะเนี่ย อะไร ไปตอบคนอื่นหรือไง ไปนานขนาดนี้น่ะตอบก็ตอบมาเร็วๆ อนเช้าเราก็มาหาที่บ้านก็ไม่เจอนะตอนบ่ายตอนบ่าย โอเคมาต่อกันเลย กูคุยซะเพลินเลย คุยกับน้องเขาซะเพลินเลยเนี่ย ไม่ได้มาอัดคลิปต่อเลยนะอู้คือสองนาทีเอง มันไม่ใช่สองนาทีเองคุยกับน้องเขาจะเปิดลืมกดกดเออ กดกดกดเริ่ม กดกดเออช่างช่างแม่งเหอะกดอัดคลิปว่างั้นเหอะ bóng béo đi. Ừ. จะบอกว่า ถ้าเราจะบอกว่า ไม่ดีกว่า ไม่ดีกว่า 品味啦。 กดไลค์และกดแชร์แล้วผมขอบ๊ายบายก่อนแล้วกันนะ